อนโทรลเลอร์ได้ปิดเคาน์เตอร์ลงแล้ว เกตคอนโทรลเลอร์จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารขาออก รวมทั้งเช็คเกตคอมเมนต์ว่ามีอะไรที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะปล่อยผู้โดยสารลงเครื่อง หลังจากนั้นก็ต้องแบ่งหน้าที่ให้พนักงานคนอื่นๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามต่อไปนี้ 3.2.1 Passport and Boarding Pass Scanner จะเป็นคนที่คอยทำหน้าที่เช็คข้อมูลผู้โดยสารว่าผู้โดยสารท่านนี้ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบิน และเวลาที่ปรากฏในบัตรที่นั่งหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจึงปล่อยให้ลงไปที่ห้องพักรับรองผู้โดยสารขาออกหรือเกต3.2.2 boarding agent จะเป็นคนที่นำเอาบัตรที่นั่งสแกนเข้ากับเครื่องสแกนบัตรที่นั่ง เพื่อนำเอาชื่อของผู้โดยสารที่เช็คอินแล้วนั้น เข้าสู่ระบบว่าพร้อมที่จะขึ้นเครื่องแล้ว คนที่ทำหน้าที่นี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก เพราะต้องดูเกตคอมเมนต์ต่าง ๆ ที่ทางเช็คอินใส่ลงมา และปฏิบัติตามเกตคอมเมนต์ให้เรียบร้อย ถึงจะนำชื่อเข้าระบบได้ 3.2.3 Head Count คือคนที่ทำหน้าที่นับผู้โดยสารระหว่างไปขึ้นเครื่อง ว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินขึ้นเครื่องนั้นตรงตามยอดในระบบหรือไม่ 3.2.4 Passenger Paging คือคนที่ทำหน้าที่ตามหาผู้โดยสารที่ยังอยู่ในบริเวณดิวตี้ฟรีเพื่อให้มาขึ้นเครื่องให้ทันเวลาที่เครื่องออก ถึงแม้ที่สนามบินจะมีประกาศให้ผู้โดยสารได้รู้ว่าเครื่องกำลังจะออกแล้ว แต่ผู้โดยสารบางท่านอาจจะไม่ได้ยิน ดังนั้นทางสายการบินจึงต้องส่งพนักงงานขึ้นมาเพื่อตามหา และเชิญผู้โดยสารไปให้รอขึ้นเครื่อง 3.2.5 Purser Contact คือคนที่คอยประสานงานระหว่างหัวหน้าลูกเรือและเกตคอนโทรลเลอร์รวมทั้งคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ หน้าเครื่อง และปฏิบัติตามคำสั่งของเกตคอนโทรลเลอร์อย่างเคร่งครัด 4. Baggage Claim Service นอกเหนือจากเนื้องานในส่วนของเช็คอินเคาน์เตอร์และบอร์ดดิ้งเกต ยังมีส่วนงานที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ loss and found หรือเราเรียกว่า LL ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงสายพานหรือ baggage claim เมื่อผู้โดยสารผ่านการตรวจลงตราจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือ immigration แล้ว จะมารอรับสัมภาระที่สายพานหรือ baggage claim เจ้าหน้าที่ LL จะคอยอำนวยความสะดวกในการรับสัมภาระ ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้โดยสารที่สอบถาม หากสัมภาระของผู้โดยสารสูญหายหรือชำรุด ก็ต้องให้คำแนะนำและดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และ 5. post flight document ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำ i ฟล t และเป็นหน้าที่สุดท้ายของ passenger service เมื่อเครื่องออกแล้วหน้าที่อย่างหนึ่งของ passenger service ก็คือการเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปทำรายงานสรุปเที่ยวบินหรือเรียกว่า flight report ลงในฐานข้อมูล แล้วนำส่งให้กับผู้บังคับบัญชาและสายการบิน หลังจากนั้นก็นำรายชื่อและจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดนำไปส่งที่ห้องพิธีการบิน จะเห็นได้ว่าลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินมีความหลากหลายอย่างมาก ดังนั้นพนักงานจึงต้องมีสติ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด